่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะในรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะโดยไพ่พระพิคเนตนะคะอย่างรู้อนาคตนะตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอยน้าเป็นคนออกแบบนะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารกันนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ แต่วันอังคารเนี่ยในรอบวันที่หนึ่งนะถึง วันที่สิบการงานดีนะ แต่สุขภาพเนี่ยนะวันอังคารเนี่ยสุขภาพท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะวันอังคารนะมีโอกาสไปหาหมอนะพบหมอเนี่ยพบแพทย์นะอาจจะเจ็บปวดในเรื่องของช่วงขาหน้าอกนะคะแล้วก็ ช่วงเนี้ยชาววันอังคารเนี่ยให้ไปทำบุญนะเสริมดวงนะในการถวายไฟนะแล้วก็ส่วน ครที่ทำราชการเนี่ยก็ท่านก็มีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นโบนัสพิเศษ ถ้าใครที่เป็นดารานักร้อง นักแสดงชาววันอังคารนะก็มีโอกาสเนาะเออขึ้นตำแหน่งแล้วก็มีชื่อเสียงใน วงการบันเทิงนะสำหรับที่เกิดอังคารนะแต่ความรักดีนะมีโอกาสเจอคนรักคนที่ถูกใจในช่วงของต้นเดือนนอกวันอังคารนะคะแล้วก็เดินทางจะมีการเดินทางออกต่างประเทศก็ได้นะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารหรือว่าใครที่จะซื้อรถ ป้ายแดงเนี้ยท่านก็จะได้ถอยรถในช่วงของต้นเดือนนี้ด้วยนะ แต่สุขภาพไม่ดีอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวคุณหมอเบงนิดนึงนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคุณหมอเปิดผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามนะคะ แบรนด์สวยๆนะคะ บายหมอยหน้าแม่นๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันตัวนี้ก็จะเป็นเป็นครีมนะคะผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะสนใจเป็น ตัวแทนจำหน่ายนะคะ ทั่วประเทศนะคะ เข้ามาดูดูผลิตภัณฑ์กันนะคะแต่ละต่อนะคะสำหรับมานำพานเนาะวันที่ 11ถึง20มานำพานนะ 11ถึง20 ีโอกาสไปโกยเนื้อต่างประเทศนะวันอังคารนะธุรกิจการงานเนี่ยท่านก็จะขยับขยายในช่วงของอ่าประมาณ นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงวันอังคารเนาะมีโอกาสเสียงกันมีปากมีเสียงนะชาววันอังคารเนี่ยนะคะและที่สำคัญเลยงานเนี่ยเกี่ยวกับใครที่เขียนหนังสืออยู่เนี่ยก็จะโดดเด่นนะแล้วก็การเงินการเงินเนี่ยก็ก็ถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะคะ ใครที่เป็นเซลล์นะ ขายรถหรือว่าขายบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนในช่วงของประมาณกลางกลางเดือนด้วยเนาะวันอังคารก็ใครที่สนใจนะคะ เข้าไปบูชาอัญมณีเสริมดวงนะคะ12ราศีได้ที่เฟซบุ๊กหมออีน้าแม่นแม่นหรือเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะจะเป็นนี่นะคะจะเป็นกำไรหน้าแหวนนาคนะคะเสริมดวงก็เข้าไปบูชากันนะคะเดี๋ยวต่อชาววันอังคารนะประมาณวันที่เอ่อ21 ถึง30เนาะช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงชาววันอังคารเนี่ยก็ไปขอพรนะองค์พระพรหมนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาววันอังคารนะหรือธุรกิจที่ว่านำเข้าส่งออกต่างประเทศเนี่ยก็ถึงถือว่าโดดเด่นนะสำหรับชาววันอังคารนะถ้าเกิดว่าใครรอเงินก้อนใหญ่ไว้อะไรเงี้ยอ่าท่านก็จะได้นะคะในช่วงของวันที่ยี่สิบเอ็ด่สิบอถึงสามเอ็ดเนี่ย นะมีโชค มีลาบจะได้เงินก้อนจากคนรัก นะ หรือว่าเป็นการลงทุนเซ็นสัญญาร่วมกับชาวต่างชาติในช่วงของปลายปลายเดือนก็ได้นะคะ งานก็ดีนะ แต่สุขภาพนิดนึงนะ ใครที่นะเคยทะเลาะเบาแหวงกับคนรักไปก็ไม่มีโอกาสกลับมาเจอกัน นะกลับมารีเทิร์นความสัมพันธ์ของชาววันอังคารก็โอเคนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ